วัสดีเพื่อนๆ ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่วันที่สล็อต PG เกมสาวถ้ำนะฮะงบวันนี้จัดมาที่ 100 บาทนะครับโคตรน้อยเลยนะ งบน้อยๆก็เล่นได้นะเพื่อนๆ มาดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะ ใครอยากให้เล่นเกมไหนนะครับรีวิวเกมอะไรนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ สาวถ้ำ ก็มีเพื่อนๆขอมาขอดูเสาทำงบน้อยๆ นะครับ จัดให้แล้วนะฮะ งบ 100 บาทนะครับ จะเป็นอย่างไรมาร่วมลุ้นไปด้วยกันครับผมไปตอนนี้ก็โดนไป10กว่าบาทแล้วนะฮะไม่เป็นไร เกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะฮะกับสาวถ้ำไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นสาวนาเกลือหรือเปล่านะเพื่อนๆมาลุ้นไปด้วยกันคุยม่วง เปลี่ยนเป็นเคเฉย ม่วง โอ้โห แม่งลงสลับกัน เย็ดเคเกบเข้าฟรีเกมว่ะ ม่วงอีกแล้ว เออ สวยงามชุดนี้ 18ไหลต่อสีเขียวเคมาไม่ได้ว่ะ โอ้โห ตอนนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับทุน100 นะฮะ อ้าวเข้าฟรีเกมครับทุกคน เข้าฟรีเกม4ตัวครับ5ตัวครับเจ็ดเคสวยงามเออ 6 ตัวเลยว่ะเข้ายังดุครับ มา 14มูลฟรีโอ้โหเข้าแบบไม่ต้องตั้งหลักกันเลยทีเดียว14มูลฮะสำหรับสาวถ้ำเข้าเองนะครับไม่ได้ซื้อฟรีเกมนะคูณ4แล้วครับ ยังไงก็กำไรอ่ะ รอบนี้ยังไงก็กำไรอ่ะ ดูแล้วนะครับเคมาแถว3เค โอ้โหเป็นเจอีกคูณแปดแล้วครับ อีกห้าบาทเท่าทุน น่าจะได้อยู่นะคูณแปดสวยงามครับกำไรแล้วครับ ยี่สิบบาทคือกำไรครับไหลต่อเนื่องครับ วายมาแบบนี้ ยังไงก็ไปได้ต่อครับ เพราะมีเคล้อมหน้าล้อมหลังนะ โอ้โห ก้อนโตรอบแรกของวันนี้ครับ68บาทครับผม สุดจัดว่าสุดจริง เห็นไหมครับงบ 100 ก็เล่นได้นะ มีคนขอมานะครับงบน้อยๆหน่อยรีวิวให้หน่อย จัดให้แล้วนะครับสำหรับเกมสาวถ้ำนะ แต่ว่าวันนี้ยังไม่เล่นซื้อฟรีเกมให้ดูนะเพื่อนๆไว้เดี๋ยววันไหนจะลงแบบซื้อฟรีเกมรัวๆเลยให้ดูนะครับ 100 ก็ซื้อฟรีเกมได้นะ ได้ทั้งเบ็ดละบาท2รอบเบ็ด2บาท 1 รอบนะครับ สวยงามครับสำหรับฟรีเกมที่เข้าเองครับ85 บาทเบ็ด 2 บาทนะทุกท่าน ถ้าเราซื้อก็ขาดทุนนะฮะ ไปครับขยับกันเป็น 5 บาทต่อเนื่องเลยครับ มีทุนแล้ว มีกำไรแล้ว รออะไรล่ะครับ เขียว โอ้โห หล่นมาอย่างนี้ หลุนยาก อ้าว ม่วงแต่ครับ ม่วงมาอีกแล้ว โอ้โห มีสองม่วง ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเนนะ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะอย่าลืมนะครับโพสต์แรกเท่านั้นนะครับที่ปักหมุดนะเพื่อนๆไปดูได้นะครับ ม่วงแม่งโอ้โหลายนี้แม่งคุ้นๆเหมือนมันเคยเกิดขึ้นไปแล้วอะเหมือนเหตุการณ์เดจาวูเลยเยเทกลับมาเท่าทุนแล้วครับทุกท่าน เอาละครับ แล้วอยู่เบ็ดาบาทด้วยโอ้โหขึ้นยากจริง ขึ้นมาได้หน่อยนึงหล่นอีกแล้ว เหลือเจ็ดสิบฮะจะล่วงไหมห้าสิบครับ โอ้โห ลงอย่างเดียวเลยว่ะ หลังจากฟรีเกมรอบที่แล้ว รอบแรกไปนะโอ้สามสิบบาทสุดท้ายครับ ม่วง เฮ้ยลายมันคล้ายๆเดิมเลยนะ มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วอะรอบที่สามแล้วเนี่ย เออไปครับฝามาแถวสามโอ้โหลายอย่างสวยเค ได้เอเคเอาวะสามสิบบาทอีกแล้ว โอ้โหอันนี้หนัก อันนี้หนักเลยครับสิบสิบบาทสุดท้ายครับเพื่อนๆสิบบาทสุดท้าย เคเถาหนึ่งมา โอ้โห มาช่วยชีวิตไว้ วายไหลต่อ เอสวยงามครับ ไหลสิบต่อ เอียนเก้ ไปอีกไปอีก เออฟ้าขนาดนี้ครับพันไปสิบโอ้โหสิบบาทสุดท้าย าสุดท้าย อะไรครับเนี่ย เกือบไปแล้ว มา 100 ครับกำไร 1,000 แล้วครับขอเล่นเบสสิกต่อละต่อไปเลยคู่ลิ้นพันด้วยกูหายใจแทบไม่ออกนะเมื่อกี้ หายใจไม่ทันเลยทีเดียวเยียดโคกเริ่มมาเริ่มมา โอ้โหโอเคร้อยสี่สี่มันเริ่มมานะสิบบาทกลับมาได้อะฟ้าเต็มแถบ เย็ดโคกเป็นไปได้ไงวะ มาดูกันต่อครับ เป็ดสิบบาท ตามจริงปิดคลิปได้เลยนะ ตามจริงปิดคลิปก็ได้แล้วนะบางคนแบบควรเลิกนะครับ ได้ขนาดนี้แล้วนะ 100กำไร10 เข้าแล้วนะครับ แต่ว่าผมขอไปต่ออีกหน่อยแล้วกัน เหมือนมันจะมาอีกนะครับ ก็ไม่โลภจะรวยได้โอ้โหเป็นไงอะครับ ไม่โลภจะรวยได้ไงล่ะครับ หน้าแดงก็มาครับหน้าทองก็มาครับ เป็นเรื่องครับ ทุกท่าน ฟ้ามาอีกไหม เอ็ดเคหน้าแดงแล้วก็หน้าหน้าทองมาหมดเลยครับฮักเป็ดยี่สิบดีไหมเนี่ย ผมว่าจะอัพเป็ดยี่สิบนะ โอ้ ของจริง วันนี้สาวถ้ำของจริง มาแล้ว โอ้โห ลายแม่งมาอีกแล้ว โอ้โห ลายโมซัวแล้วว่ะ อัพเบ็ดดีไหมเนี่ยลายเบ็ดสิบเริ่มมั่วแล้ว โอ้โห เจเต็มกราฟเคไม่ได้ได้คิวครับโอ้ยสวยงามวายมาแบบนี้เคไปต่อครับ โอ้โหลายแบบมั่วซั่วมากเลยแต่แม่งไหลไปได้เพื่อนๆ สเก็ตเตอร์สามตัวครับ อัพเบ็ดยี่สิบดีกว่า ลายมันมั่วซั่ว ออโต้ไปสักสิบรอบสิบรอบครับ ว่าจะลองซื้อฟรีเกมไปเลยว่าจะนะ ซื้อได้ปะวะ 20 บาท ซื้อ 1,000 เอ้ยได้อยู่นะเอ้ยไม่ใช่ หน้าแดงนี่หว่าจะนะหน้าทอง หน้าทองก็มาเยเคไม่วันนี้หน้าแทง หน้าแดงกับหน้าทองแม่งออกผีจัดเลยว่ะ ม่วงครับ 10ต่อเนื่องครับ เขียว เอ้าเข้าฟรีเกมเฉยเยียดแค่ไม่ต้องซื้อ แบบนี้ไม่ต้องซื้อ โอ้โห เข้าง่ายแท้วะ พออัปเดตปุ๊บเข้าปั๊บเลยว่ะเพื่อนๆ โอ้โห สุดจัดครับ ใครอยากมาเล่นที่เดียวกับผมนะ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับ ไปโพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ทั้งหาแอดมินนะรับโปรับเลยทันทีนะฮะโอ้โหสามสี่ร้อยมาต่อเนื่อง ไปครับคูณไปแล้วฟ้าฟ้าอุ้ยฟ้าอีกแล้วสี่พันแปดครับ อันนี้เบ็ดยี่ครับเพื่อนๆ โอ้โหฟ้าขยันมาจัด สุดจัดประหลาดบอฮะประหลาดเรายังบอกว่าสุดจัดนะฮะอย่าลืมนะ สล็อตเว็บตรง โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะฮะ สต์ปักหุดเท่านั้นทั้งแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะฮะจบฟรีนี้ยังไงผมก็ต้องขอปิดคลิปก่อนนะจบฟรีนี้นะ เข้าเองนะครับ ไม่ซื้อแล้วตอนแรกว่าจะซื้อนะฮะกำไรเน้นๆแล้วครับ งบ100บาทกำไรตอนนี้แม่งเกือบร้อยเท่าอ่ะโคตรเอาหน้าแดงมาแถวหนึ่งมาไหมหน้าแดงไม่ไม่ให้เว้ยสองรอบสุดท้ายคูณ20ด้วยทีสุดท้าย เออ ก่อนละจาก280 ม่ไม่ไหลต่อเว้ย โอ้โห ปีนี้เข้าเองนะครับ ได้มา 5,954 บาทนะครับผม โอเคนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับการเล่นเกมสาวถ้ำในสล็อต PG นะฮะ เพื่อนๆได้ขอมานานแล้วก็เลยจัดให้แล้วนะ งบ 100 บาทนะครับ ได้กำไรมาประมาณ 70 กว่าเท่าเลยทีเดียวนะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับ งบน้อยๆก็เล่นได้นะครับผม ค่อย ๆ เล่นนะครับ ค่อยๆไต่เบ็ด เอานะ ใครอยากได้โปรลับนะครับ อยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นเด้อสำหรับวันนี้นะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม